สวัสดีค่ะ ทุกคน วันนี้นะคะ เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันค่ะอตอนนี้นะคะกำลังเข้าเกมนะคะโอ้เข้าเกมก็ช้าเลย คือยังไม่ได้ล้างเครื่องเลยอ่ะ โคตรกระตุก บอกเลยโคตรกระตุกกระตุกจริงวันนี้เราจะมาลองเล่นสีสีขึ้ดูนะคะ อะไรอะอะไรอ่ะ มันเป็นไรเนี่ย ทุกคนช่วยบอกเราที เป็นเป็น ลูกซองจริงพี่มี AK มังกรแต่ว่า พี่ลืมใส่นะ ิดคิดมาของดีเลของเด็กของเราเอาของทิ้งสักหนึ่งเอากระสุนสไนมาทำอะไรวันนี้โทรศัพท์เออไปแล้วครับทุกคน ที่พี่มีสกิน ไม่รู้ ไม่รู้ใครเติมให้ ที่ชอบเล่นปืนแบบนี้คู่กันนะคะ เพราะว่า อะไรรู้ไหมปืนนี้เนี่ยตัวเนี้ย มันยิงติดพิษคือชอบ อะไรอะไรกระเป๋าเต็ม กระเป๋าเต็มได้ไง่ยครับ ผมได้กระเป๋าอะไร กระเป๋าสามด้วย เฮ้ยคือให้เกมเด้งเองทุกคนเดี๋ยวนะเอาของออกแป๊บ ไม่ใช่กระสุนนี่เอากระสุนซองคนมาทำอะไร โอเค ไปกันทุกคน ไปเก็บแอร์กัน แต่เราต้องไว้ใจได้ใช่ไหมว่า มันจะไม่มีคนใช่ไหมไม่รู้อ่ะเคยมาตายแล้ว นึกว่าจะ สกินทอมสันมีแต่สกินบีเอสมีค่ะไม่คปอ่านหัวอัดตัวนูหนึ่งวิ่งไปไหนจ้าไม่ what the ice b a l l Ice b a l l เฮ้ยเอาดักระเบิดมาดิ นี่ทุกคนคนมันอยู่ตรงแอร์ดรอปอะดันเลยดิม you. นะทุกคนคือเรากลัว มาทอมสันนะ เราทอมสันนะทอมสันปืนรัวนะ สีให้ดูด้วยนะคะ สเต็ปอะไรสเต็ปดึงหัวของใครพี่ป๊อป 应用。 ทุกคน ตอนนี้เราจะชนะไหมไม่รู้ ไปดูกันเลยกดไลค์ให้น้องหน่อย แล้วก็รายงานแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วสิบเอ็ดนาทีแล้วนะสู้ๆเพื่อนแล้วก็ตายนะร้อนดู ออกไปเพื่อนไหลออกไปสูสู้ชูสูตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ เจอฉันเมื่อไหร่เราจะเอาจริงสักที อ่อนดาเมจสิบสองแล้วตบตบตบตบไม่ตบเราดูมันจะตายหาไหม read. How 我本来你。 อะไรของเอง้ะ